Unit 4 Buying a Computer Learning o b j e c t i v e จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อเรียนรู้วิธีการในการสอบถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในร้านค้า 2. เพื่อเข้าใจคุณลักษณะทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน 3. เพื่อปรับปรุงพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะคำศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ Unit 4 Buying a Computer 1. in a computer shop. A. Imagine you are in a computer shop. Choose three things that would improve your digital life. In pair, compare your choices. ลองจินตนาการว่านิสิตอยู่ในร้านคอมพิวเตอร์ แล้วต้องการจะเลือกของ 3 สิ่งที่คิดว่าจะนำมาพัฒนาหรือยกระดับ การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล หลังจากนั้นให้เปรียบเทียบ สิ่งที่เราเลือกว่าตรงตามเอกสารนี้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น เมาส์แคมเมรากล้องถ่ายรูป มอนิเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโมบิลโฟนโทรศัพท์มือถือพิมพ์เตอร์เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์เครื่องสแกน เอียร์โฟนหูฟัง เป็นต้น Unit 4 Buying a computer Language work functions in a computer shop งานทางด้านภาษา หน้าที่และความรับผิดชอบภายในร้านขายคอมพิวเตอร์ Look at the language functions in the help box and decide which functions are being expressed in each sentence ให้นักศึกษาลองดูหลักการใช้ภาษาในกล่องช่วยเหลือทางด้านขวา และถึงใจว่าทางที่และความรับผิดชอบในแต่ละประโยคต่อไปนี้คืออะไรบ้าง Help box language function useful for s a l e s assistant ภาษาที่ใช้สำหรับคนที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย greeting and offering help คำทักทายและคำขอความช่วยเหลือ Good morning Do you need any help ลักษณะของการอธิบาย describing both computers are very fast คอมพิวเตอร์สองเครื่องนี้ มีความเร็วมากๆ asking for technical specs สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทางเทคนิค what the storage capacity of the hard drive โดยความจำของอุปกรณ์ฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้มีประมาณเท่าไหร่ Do you have a DVD drive คุณมี รื่องอ่าน DVD หรือไม่ asking the price how much do they cost how much is it ราคาต้นทุนเท่าไหร่ ราคาของสินค้านี้เท่าไหร่ ประโยคที่ 1 what's the storage capacity of the hard drive นักศึกษาคิดว่าประโยคที่ 1 ควรมีลักษณะของหน้าที่ คืออะไร คำตอบคือ asking for technical specs การสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทางเทคนิค ข้อ2 do you need the help คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เป็นลักษณะของการทักทาย and how much does the PDA cost ค่าใช้จ่ายสำหรับ PDA มีประมาณเท่าไหร่ asking the price เป็นเรื่องของการสอบถามราคา ประโยคที่ 4 the Unisys SD is a powerful expandable computer that offer high-end graphics at a low price เป็นการสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีความสามารถสูงสูงโดยเฉพาะเรื่องของการขยับขยายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการใช้ภาพกราฟิก ในระดับสูงโดยในราคาที่ถูกลงคำตอบที่ได้คือ เป็นประโยคประเภท describing คืออธิบาย นั่นเอง ตัวอย่างเช่น two you can make decision on purely economic grounds by computer is often more like joining religious cult ถ้าสังเกตดู หน้าคำว่า decision ควรจะใช้ article หรือคำนำหน้าคำนามด้วย a a หรือ the คำตอบที่ถูกต้องคือ the เพราะเป็นการชี้เฉพาะเจาะจง ต่อมา buying computer การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ในที่นี้คอมพิวเตอร์เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น singular เพราะฉะนั้นคำที่จะใช้ได้ก็คือคำว่า a ต่อมา l i g h t joining religious count คำตอบคือ a buy an apple apple เป็นคำเอกพจน์ ที่มีลักษณะของการใช้เสียง a e i o u เพราะฉะนั้นหน้าคำว่า apple เติมด้วย and for example and almost by default you join computer chairman Steve Jobs in his crusade against IBM every machine has its user group and a band of loyal enthusiasts who t o o s it merits ทำไมต้องใช้ article and หรือคำนั้นาคำนามว่า a เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราพูดโดยทั่วไป that makes it all จุดๆ more difficult for จุดๆ you need t o e added to decide what machine to buy หน้าคำว่า more ใช้ article the ทันที ส่วนคำว่า u n a n i m o edit เป็นคำที่ เขียนในลักษณะที่เป็นการชี้เฉพาะ ส่วนตัว u ไม่ออกเสียง เพราะฉะนั้น คำนำหน้านามที่ใช้ก็คือคำว่า the หวังว่านักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ article หรือคำหน้านำหน้านามต่อไปนี้ ได้อย่างสมบูรณ์ บทสรุป บทที่ 4 เกี่ยวกับการซื้อคอมพิวเตอร์ นิสิตเรียนรู้เกี่ยวกับการสอบถาม คอมพิวเตอร์ในร้านค้า นิสิตเข้าใจความต้องการทางด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์ 3. นิสิตได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะคำศัพท์ต่าง ๆ